ยงดังใกลเรียกเรากงดังยิ่งฟังยิ่งฟังเมื่อใจเป็นคำครวนหาจิตชับกลับพอเมื่อใจพี่ร้องเพลงครวอยากกระพนาอยากกระพบนานมาสุดสวยเซ่พอถึงเทศกาลงานทำบุญในที่บ้านของเรา ทิเวลาไทอดกระถิ่นได้เวลาทอดกระถินก็เริ่มได้ยินครัวันเพ็ญเดือนสิบสองเสียงกลองยาวก็ยังมี สงกรานต์อีกที ทุกปีไม่ขาดเลยนะ แต่งงานบ้านในแม่คืนหัไใจ ตาอส้าไว้เตยังไม่เห็นมาลพบ้านเรา จะลอกลองยาวนหน้ดูจอเพอคู่แลนอไปอยู่ไหนมา อยแอบเลยเธออย่าให้พี่เธอนและน้องเยาวมา คนไร้หาขาดมิตรมีแต่ชุดแดงกรมงถ้ามีน้องเห็นใจสักคนมีหรือจนก็เพียงน้ำชายมีหรือทนก็เพียงเดินเคยโอ้ดอกเอ๋เจ้าดอกสว่างรักใจแทบขาดดวงใจ รักใจแทบขาดดวงใจพี่ไม่ไปจากน้องพี่ไม่ไปจากน้องรักพี่ เพียงน้ำใจ เรียบร้อยเห็นใจแล้วละก็ใจรอไปถึงนารอไปยุ่งนมลูกทุ่งสักคนเอาไว้เป็นเพื่อนกำนุนเมื่อยากทุกใจจงเอ็นดูด้วยความจงเอาไว้จงเอ็นดูด้วยความจงเอาไว้ Lai Indonesia untuk yakre Lai Indonesia untuk y a หัวใจนั้นเองอยากได้คู่เอวเอวคงมีอ้ยลาวว่าข้าปวดเนื้อหัวใจแค่รอรอพรจากสาวเรอรรอจากสาวเพื่อรอเห็นใจแล้วแล้ใจรอไปถึงไหนโปรดพยุงลมลูกพุ่งสักคน Tá bom. muito alegre. Começa, começa. Just time. ผู้หญิงคนผู้หญิงสมัยนี้แต่งตัวออกจากบ้านแต่ละทีแต่งตัวออกจากบ้านแต่ละทีจากสั้นสิ้นดีน่าไม่คนเอ่ยตาออดเม็ดละไม่ให้เกสตังทำไม see me.